วัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมในส่วนของบทเรียนใหม่นะคะ ชื่อว่าการสร้างตราผลิตภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์นะคะ วันนี้เราอาจจะใช้คำว่าแบรนด์ อาจใช้คำว่าตราสินค้า ถามว่าวันนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะคะ อาจารย์อยากให้ผู้เรียนทำความเข้าใจนะคะว่า การที่เราสร้างธุรกิจขึ้นมา การที่เรามีตราสินค้า หรือแบรนด์สินค้าตรงนี้นะคะ มันจะทำให้ลูกค้านะคะ เกิดการจดจำทำา ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าการที่เราเปิดธุรกิจเข้ามา แล้วทำให้ลูกค้าเรียนรู้นะคะต้านสินค้าเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงการให้บริการต่างๆ อาจารย์จะยกตัวอย่างว่าการตั้งตราสินค้าเนี่ยถ้าอย่างกรณีสปาเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ย เข้าใจหรือมีความรู้สึกว่าสินค้าหรือตราสินค้านี้มีความแตกต่างอย่างไร เพราะวันนี้ถ้าเราทำสปาแล้วเราไม่มีวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจำเราได้ เพราะว่าถ้าเราจำชื่อได้ก็บางครั้งความรู้สึกของการต้องการในการให้บริการจะรู้สึกมาในช่วงเวลาหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้รู้สึกว่าลูกค้าจดจำได้หรือชนะใจในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าทางด้านสปาเนี่ยค่ะจะต้องสร้างแบรนด์ที่ดีนะคะ ที่บ่งบอกถึง การที่ลูกค้ามีความสุภาพทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าการให้บริการมีความรักษาคำพูด หรือการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความซื่อสัตย์ พราะฉะนั้นการที่จะสร้างให้สปา มีชื่อเสียง หรือทำให้เป็นที่รู้จักมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่าย เพราะฉะนั้นเหมือนกับเราจะทำตัวเราให้เป็นที่รู้จัก เราจะทำยังไงให้เขาจำเราได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นเราลองมาดูวิธีการนะคะ วิธีที่1นนะคะมันเป็นเรื่องของการที่รู้เขารู้เรา ทํำยังไงถึงจะรู้เขารู้เรา อาจารย์อยากจะให้เทคนิคที่เรียกว่าการทำวิจัยอะค่ะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ถึงความต้องการในเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนที่เราจะทำธุรกิจ หรือการที่จะเราจะสร้างตราสินค้า เพราะว่าตราสินค้ามันจะตอบโจทย์ความชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยต้องการยังไงนะคะ การที่เราจะรู้เขาเราจะได้ความชัดเจนได้ไอเดียได้การตั้งราคาเพื่อตอบโจทย์ของการที่เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสปาคือ ต้องมีองค์ประกอบของสัมผัสทั้ง 5 ยังพอจำกันได้ไหมคะ ในสัมผัสทั้ง 5 ของเรามีอะไรบ้าง สัมผัสทั้ง 5 ของเราก็คือจะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส อันนี้ค่ะ เรามีพร้อม แต่ไม่รู้พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าจริง ๆ หรือเปล่า เพราะฉะนั้นการทำรีเสิร์ชมันจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง การสร้างแบรนด์วิธีการตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคถามว่าเราจะต้องทำยังไงได้บ้าง ในความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค คือเราจะต้องรู้ว่าใครนะคะ จะเข้ามาใช้บริการของเรา แล้วเขาเข้ามาทำอะไรในธุรกิจของเราเข้ามาใช้บริการยังไงต้องการอะไรนะคะ แล้วทำไมเขาถึงจะต้องมาใครบ้างล่ะจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการในรูปแบบของสปาของเรานะคะ แล้วจะใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะ อันนี้อาจารย์มองว่ามันมันมีความจำเป็นนะคะะแล้วจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความต้องการตรงนั้น 3. อันนี้จะเป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ ในการสร้างตราสินค้ามีความจำเป็น อาจารย์อยากให้กลับไปตั้งคำถามดูนะคะว่ายุทธศาสตร์ในเรื่องของตราสินค้าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ลูกค้าจดจำเราได้คือต้องการจะตั้งตั้งคำถามว่าลูกค้าต้องการ การอะไรนะคะ ลูกค้าต้องการอะไร อะไรในใจของลูกค้าที่จะเป็นสินค้าของคู่แข่งเรา ถ้าเราตอบโจทย์ได้เราก็สามารถที่จะดีไซน์ออกแบบตราสินค้า ให้ลูกค้าสามารถที่จะจดจำตรงนั้นได้เรามาดูตัวที่4นะคะ นั่นคือการกำหนดบุคลิกภาพของตราสินค้า การกำหนดบุคลิกภาพของตราสินค้าคือ คืออะไรบุคลิกภาพ หมายถึงอะไรหมายถึงตัวตนหมายถึงสิ่งที่สามารถสื่อได้ว่ามันคือรูป ปแบบสปารูปแบบของการให้บริการของเรานะคะ อาจจะมีวิธีการหลาย ๆ เทคนิค อาจจะใช้เรื่องของการบรรยายด้วยคำพูด อาจจะเป็นเรื่องของการตีความจากภาพอาจจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบกับสิ่งของที่เรามีให้บริการ อาจจะเป็นเรื่องของการตีความเปรียบ ทียบเรื่องของตัวคนเป็นเรื่องของเพศ เป็นเรื่องของอาชีพของเราสิ่งเหล่านี้ค่ะ เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดีไซน์ออกมาให้ตรงกับบุคลิกภาพของตราสินค้าที่จะให้ลูกค้าของเราจำได้นะคะลองมาดูตัวถัดมานะคะ ก็เรื่องของตัวที่ 5 คือชื่อตราสินค้า ชื่อตราสินค้าทำยังไง ให้คนจำได้ ชื่อตราสินค้าในที่นี้จะเป็นลักษณะของการเอ่ยชื่อไปเลยค่ะ ว่าสินค้าของเราเนี่ย มีชื่อตราว่ายังไง อาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะ อย่างที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเราก็มีสปาสปาของเราใช้ชื่อตราสินค้าว่าบัวสปา เพราะว่าเรามองได้ว่าบัวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเป็นตัวตราสินค้าจะได้จดจำกันได้ง่ายนะคะ การสร้างสัญลักษณ์ก็วาดรูปเป็นรูปดอกบัวนะคะกก็มีการออกแบบการใช้สีนะคะ การใช้สโลแกนบัวสปาตอบสนองความผ่อนคลาย หรืออาจจะบอกว่าการผ่อนคลายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความสุขต้องมาที่บัวสปานะคะ หรืออาจจะเป็นรูปแบบของโลโก้ก็อาจจะใช้คำอาจจะใช้เป็นคำเดียวเลยคือบัวสปานะคะ และการใช้หีบห่อนะคะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบัวสปาเราเราอาจจะใช้ สัญญลักษณ์รูปแบบแล้วก็สแกน แปะตามกระจก แปะตามเก้าอี้ แปะตามผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะ อันนี้ก็จะช่วยให้คนจดจำในลักษณะของตราสินค้าเราได้นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะสร้าง งชื่อตราสินค้าให้คนได้จดจำนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคของการตั้งชื่อกันค่ะสำหรับเทคนิคหรือกลยุทธ์ของการตั้งชื่อนะคะ ซึ่งอันนี้จะอยู่ภายใต้ตราสินค้าก็จะมีเทคนิคเอาแบบง่าย ๆนะคะ ที่ผู้เรียนสามารถที่จะคิดได้นะคะ ก็คือจะมีเรื่องของชื่อเนี่ยหนึ่งเนี่ยค่ะชื่อที่เป็นสินค้าของเรานะคะ ว่าจะมีรูปแบบเป็นแบบไหนนะคะ 2 ชื่อที่ใช้ในการรับรองและสร้างความน่าเชื่อถือ ถามว่าอะไร ที่รับรองและสร้างความน่าเชื่อถือ อย่างบัวสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยของเรา ก็จะมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีซึ่งเป็นสถานที่ศึกษานะคะ สามารถรับรองได้ว่าเข้ามาใช้บริการแล้วรูปแบบของการให้บริการเนี่ย ได้มาตรฐาน แล้วก็ 3 ชื่อเป็นของกลุ่มสินค้า การตั้งชื่ออย่างของบัวสปา ก็คือกลุ่มสินค้า บัวก็คือชื่อตัวผลิตภัณฑ์นะคะ สปา ก็คือกลุ่มสินค้าคือสปา ก็จะให้บริการตามคำนิยาม ของคำว่าสปาค่ะ 2. มีความโดดเด่นเห็นปุ๊บก็จะเห็นเลยค่ะ วันนี้บัวสปาถามว่าถ้าเอาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกคนก็จะรู้จักค่ะว่าบัวสปาก็คือสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพความงามนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการผ่อนคลาย 3. ชื่อเราสามารถที่จะปรับตัวได้ในกรณีที่จะขยายตลาด 4. ชื่อเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ในนานาประเทศ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งชื่อที่เป็น ที่รู้จักในระดับประเทศนะคะ วิธีการสร้างอีกอันหนึ่งในตราสินค้าที่เป็นองค์ประกอบก็คือการสร้างโลโก้ โลโก้จะเป็นลักษณะของการใช้คำที่โดดเด่นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ถ้าเปรียบบริษัทก็คือมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย โลโก้ที่เหมี่ยวข้องคือบัวสปานะคะ 2. เป็นสัญลักษณ์ที่ตีความหมายได้เลยค่ะ 3. ชื่อเนี่ยสามารถที่จะบอกผสมผสานนะคะ โลโก้ของเราก็จะเป็นแบบที่ผสมผสานในเรื่องของทั้งชื่อและ รูปเห็นรูปดอกบัวนะคะ ดอกบัวตั้งอยู่ แล้วก็รู้ว่ามันคือสปา เพราะฉะนั้นมันก็จะผสมผสานทั้งชื่อและรูปสามารถทำเป็นโลโก้ทำให้คนสามารถเรียนรู้และจดจำตรงนั้นได้ค่ะ ตัวสุดท้ายที่อยากจะให้เรียนรู้ก็คือสโลแกน สโลแกนคืออะไร สโลแกนก็คือคำหรือประโยคสั้นๆนะคะ ที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักนะคะว่าถ้ามาใช้บริการ บัวสปาแล้วคุณก็จะพบกับความผ่อนคลาย ก็หมายถึงการดึงดูดนะคะ ให้ลูกค้าจดจำตราสินค้าของเราให้ได้นะคะสำหรับบทเรียนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทำความเข้าใจ เช่นกันค่ะเพราะการสร้างตราสินค้าก็เปรียบเสมือนกับการสร้างชื่อเสียงนะคะ ถ้าคนจดจำตราสินค้าของเราได้ อาจารย์เชื่อมั่นค่ะว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการ ถ้าหากการบ บริการที่เรามอบให้กับลูกค้าเกิดความประทับใจ และที่สำคัญก็จะทำให้เกิดการบอกต่อค่ะ อันนี้คือประโยชน์และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ สวัสดีค่ะ